ไปหมวดต่อไปครับ เห็นทางด้านขวามือไหมครับ ที่เขียนว่ารายละเอียดถัดมา คลิกเข้าไปเลย โอเครายละเอียดคืออะไร รายละเอียดคือ คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเรื่องของความคมของภาพหรือว่าดีเทลภาพนะ ในในค่านี้จะมี จะมี 2 ค่าให้เราได้ตั้งกันนั่นคือโครงสร้างกับ กับความคมชัด อ่ะ ลองเล่น ลองเล่น เล่นที่โครงสร้างก่อน เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเข้าไปที่ ที่ตัวหมีนะครับนะเพื่อจะได้เห็นดีเทลชัดขึ้นนะ โอเค ซูมมาแล้วนะ อ่ะลองเล่นโครงสร้างดู ถ้าเกิดเพิ่มค่าโครงสร้างเป็นบวกร้อยหน้าตาเป็นยังไง เห็นไหมเอาอีกอีกอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งสองสามปื๊ดเห็นไหมครับ เห็นบริเวณเงาบริเวณส่วนตาไหมครับ แล้วก็ส่วนบริเวณที่บริเวณที่เป็นเงาทั้งหมดนะฮะ มันจะเข้มขึ้น มันจะแบบเหมือนมันจะมันจะดูดูดูหยาบกร้านขึ้นอ่ะ อ่า ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะอะทีนี้ลองลองลดลงดูครับ ลดลงดูนะ ฟืบเห็นไหมครับ อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามฟืบเห็นไหมดีเทลมันจะหาย แล้วก็แบบเหมือนเหมือน เหมือนความหยาบมันจะลดลงเท็กเจอร์แบบเรื่องของแบบเรื่องของแบบเหมือนดีเทลของโครงสร้างครับมันจะมันจะมันจะลดลง อย่าลดมากเกินไปนะ เพราะว่าทำให้แบบว่าเหมือนผิวมันแบนไปเลยอะ่ะ มันจะไม่เห็นมิติของผิวนะครับ อันนี้อย่านะครับอยากอยากคิดว่าลองลองแบบว่า ลงแค่พอมันดูไม่เก่า ดูไม่มีร่องรอย เท่าไหร่นักตำหนิประมาณนี้ อ่ะปั๊มผมเคี่ยวผมลบประมาณนี้พอละค่าต่อไปความคมชัดครับ อ่าลองลองลองสังเกตดูนะ ความคมชัดนี่คืออะไร คือค่าที่สามารถปรับความคมของภาพให้มากขึ้นหรือว่าน้อยลงได้ ลองปรับความคมชัดบวกร้อยดูนะครับปึ๊บเห็นความต่างไหม เอาใหม่นะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไม่สวยใหม่นะ นับหนึ่งสอสาม ฝึก เห็นไหมครับบรรดาพวกเส้นๆน่ะพวกเส้นบริเวณเส้นต่างๆของภาพอ่ะตั้งแต่แขนทั้งทั้งทั้งหมดนะที่ที่ที่เป็นส่วนเส้นนะ มันจะคมขึ้น คมขึ้นอ่ะทีนี้ลองลองลดลงดูครับ จากศูนย์นะอ่ะลบร้อยฟืบ เอาใหม่นะครับ เอาใหม่นะเอาใหม่นะอ่ะศูนย์นะครับผมลบลบร้อยนะอ้าลบร้อยไม่ได้ อ๋อค่าโทษทีครับผม ค่านี้มันได้แค่จากศูนย์ แล้วก็เพิ่มความคมไปเรื่อยๆ นะครับ มันจะไม่สามารถลดลงได้นะ โอเค ผมคิดว่าผมไม่เพิ่มแหละ ประมาณนี้กำลังโอเคแล้วอ่ะ ทีนี้หมดแล้วนะ ทั้งหมดแล้วนะ เข้าใจแล้วนะครับ อ่ะ พอแล้วก็ลองกดตัวเครืองมถูกครับ ฟึบเรียบร้อย อ่ะ ประมาณนี้ค่าต่อไป กดเหมือนเดิม กดที่อะไรนะ ที่ตัว รูปที่สองเหมือนเดิมนะครับ อ่ะทีนี้มาส่วนมาส่วนที่ส่วนที่สำคัญของของภาพอีกหนึ่งจุดละนั่นก็คือการครอปตัด ครอปตัดเป็นเป็นที่เป็นรูปเหมือน เป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็มีมีการซ้อนของของเส้นนะครับ เห็นไหมครับมากดครอปตัดไปเลย ฟึบครอปตัดนะอ่ะเข้ามาจะเห็นเป็นหน้านี้นะครับ จะมีการครอปหลากหลายแบบนะ อันแรกอิสระคือเราสามารถครอปอะไรก็ได้ จะครอปแบบว่าจะขึ้นลงสัดส่วนแบบผิดมั่วยังไงยังไงยังไงก็ได้เลยเนะอันเนี้ยอันนี้สามารถครอปได้เต็มที่เลยครับโดยที่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรมากำหนดนะอ่ะแล้วก็แบบดั้งเดิมก็คือกลับไปยังออริจินอลสมมติว่าผม เป็นคอประมาณนี้ฟึบแล้วก็เปลี่ยนใหม่กลับไปยังดั้งเดิม มันจะกลับไปยังอัตราส่วนเดิมของภาพนั้นที่ถ่ายมา ถ้าใครถ่ายอัตราส่วนแบบว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเป็นจัตุรัสก็จะกลับไปยังสู่จัตุรัสเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะ อ่า อ่าจัตุรัสครับก็ก็ก็เป็นสี่เหลี่ยม เห็นไหมครอบได้นะแล้วก็เป็นดินอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ แล้วก็เป็น3ต่อ2 4 ต่อ 3 5 ต่อ 4 7 ต่อ5 16ต่อ9ได้หมดเลยได้หลากหลายค่าเลย ครอปเอาไว้ช่วยอะไร จะบอกว่าครอปเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากแล้วก็จำเป็นอย่างมากในการในการโปรเซสภาพนะเพราะบางทีเราไม่สามารถถ่ายภาพออกมาได้แบบว่า สเกลเป๊ะๆอ่ะเออมุม คอมโพส มันไม่ได้แบบตรงตามหลังกล้องเท่าไหร่นัก จริงๆแล้วนะครับ ในการในการทับจริงๆนะการครอปมีไว้เพื่อแก้ นะเรื่องนี้นะอ่ะอย่างภาพนี้เห็นไหมครับ บริเวณด้านขวาบน เห็นเป็นส่วนที่เกินมาไหมครับที่เป็นที่เป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นรอยขาดของของสีขาวเห็นไหมอันเนี้ยส่วนที่เกินมา ผมก็ครอปไปเลยอย่างภาพนี้ผมใช้16ต่อ9ใช่ไหมนั่งเดิมคืออ่าใช่ครับส16ต่อ9ผมก็ก็อย่าได้อย่าได้ไซส์นี้แหละอ่ะปรับครับผม ผมผมก็ปรับครับ ปรับสิ โอเค ดึงออกมาแล้ว น่าสนใจไหม ลองกดถูกดูครับ เออ เห็นไหม หายไปแล้ว นี่ครับ ครอป ประโยชน์การครอปคือการ การจัดองค์ประกอบใหม่ สามารถจะองค์ประกอบใหม่ได้ จากทีแรกใครกำลังเครียดว่าเฮ้ยถ่ายมาไม่ตรงถ่ายมาไม่ดีถ่ายองค์ประกอบมันมามาไม่สวย เราใช้ฟังก์ชันนี้แก้ได้นะครับ นะไม่ต้องกังวลนะ อืมหรือถ้าเกิดใครอยากอยากอยากจะเปลี่ยน ไม่เอาแล้วสิบต่อเก้าหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่า นี่ เหมือนกันทำได้ ทำได้นะ กดไปเลย เห็นไหมครับ ก็คอปกลายเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วลงไอจีได้แล้วนะครับ อ่ะโอเค ก่อนจะไปต่อผมอยากจะสอนอีกนิดนึง ทีนี้ถ้าสมมติเกิดเราแบบว่าเฮ้ยเราคอปผิดล่ะเออไม่อยากได้อยากอยากเปลี่ยนใจแล้วทำยังไงเห็นบริเวณตรงจุดจุดสามจุดด้านขวาบนไหมครับ จิ้มดูครับ แล้วก็กดไปที่คำว่าเลิกทำครับ เห็นไหมกลับไปยังเหมือนเดิมแล้วที่เรามันจะกลับไปแก้สิ่งเราทำก่อนหน้าเนาะก็ ลองแก้ใหม่ เพราะผมเพียงพอกับกับการแก้ตัวนี้ละนะครับ ทีนี้ไปอันอันถัดไปคืออันที่4คือหมุน คลิกเลยหมุนหน้า หมุนก็เห็นไหมครับ หมุนหมุนคือการแบบว่าถ้าเกิดสมมติเราถ่ายภาพเอียงมา เราสามารถใช้ภาพใช้ฟังก์ชันนี้หมุนหมุนแก้ตำแหน่งได้นะครับ ลองเล่นดู จะหมุนขึ้นลงซ้ายขวา ลองหมุนดูครับ ประมาณนี้เห็นไหมลองลองดู ซึ่งผมคิดว่าของผมไม่น่าจะต้องแก้อะไรมากมายนะ เกือมันน่าจะโอเคแหละข้อดีของการถ่ายฉากขาวคือ เราไม่ต้องกังวลเรื่องของระนาบครับ เพราะว่ามันขาวหมดอ่ะอืมคือถ่ายมาอย่างมากแค่ อาจจะแค่เล็งเรื่องของตัวตัวอะไรนะตัวสินค้าให้มุมแบบมันดูโอเคนิดนึงเท่านั้นเองนะประมาณนี้ก็ ถ้าใครคิดว่าถ่ายมาแล้วก็ปรับตรงแล้วก็โอเคครับก็ปรับตามนั้น แต่มีข้อแม้ที่ว่าถ้าถ้าคุณคุณใช้ฟังก์ชันหมุนเนี่ยคุณต้องถ่ายรูปมาเผื่อเรื่องของพื้นที่ในการหมุนด้วยนะ เพราะว่ามันจะตัดมันจะมันจะตัดพื้นที่ที่แบบว่าที่เราหมุนนะแล้วมันแล้วมันไม่สัดส่วนออกไปนะครับ ลองด้วยแล้วกดแล้วกดเลยอ่ะประมาณนี้ออกมาพอหมุนแล้ว